ล่าสุด 12 พฤษภาคม 64 ขังแจ้งแล้ว สัปดาห์หน้า บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอรับเงินได้เลย กดเป็นเงินสดใช้ได้ด้วย วัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาแจ้งข่าวสาร มาแจ้งสิทธิประโยชน์การเยียวยาต่าง ๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับเงินของพ่อแม่พี่น้อง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ ในสัปดาห์หน้านี้นะคะคังก็แจ้งออก อกมาแล้วนะคะเมื่อวานนะคะว่า เตรียมรอรับเงินได้เลยนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะและก็ยังมีเงินที่สามารถกดออกมาใช้ได้ด้วยนะคะ จะมีเงินในส่วนตรงไหนบ้างนะคะ เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะ ก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ อัปเดตนะคะเงินสิทธิเยียวยาต่างๆ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะ หลังจากที่คอรมอนะคะได้อนุมัติเคาะวันจ่ายเงินนะคะสำหรับเงินเราชนะ2,000 บาทออกมาแล้วนะคะ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ก็จะได้รับเงินโดยอัตโนมัติเข้าบัตรเลยนะคะ ซึ่งจะได้รับเงิน 2 สัปดาห์ทุกวันศุกร์ กร์นะคะ ก็คือวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 จะได้รับเงิน 1,000 บาทสัปดาห์แรกนะคะ และก็วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 จะได้รับเงินอีก 1,000 ในสัปดาห์ที่ 2 ค่ะ เงินในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ค่ะ และนอกจากนั้นนะคะ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนในเดือนพฤษภาคม 2564 นะคะ ยังสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยนะคะ ซึ่งในนั้นก็มีของวันที่ 10 8พฤษภาคม 2564 นะคะสำหรับค่าน้ำฟรี100 บาทค่ะ และก็ค่าไฟฟรี230 บาทนะคะ เงินใน 2 ส่วนนี้นะคะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟฟรีนะคะ ก็ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะ และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564นะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้พิการนะคะ ก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาทค่ะ ซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะ ก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เช่นกันค่ะ สรุปแล้วนะคะ พ่อแม่พี่น้องนะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ก็จะได้รับเงินกดออกมาเป็นเงินสดใช้ ได้จำนวนทั้งสิ้น 530 บาทในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นตารางการรับเงินของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้นะคะ ทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ถ้าหากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ